อนุสาวรีย์เท้าสุรานารีตั้งอยู่ในทำเลกลางเมืองเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงลมดำสูง 185เซนติเมตรหนัก 325 กิโลกรัมประดิษฐานอยู่บนไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 สูง 250 เซนติเมตรหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุอัด ของท้าวสุรนารีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวโคราชถือเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงและยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรี สามาญชนคนแรกของประเทศท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวโคราชเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยท่านเป็นวีรสตรีในประวัติศาสตร์ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง จึงเรียกบุคคลที่ชาวโคราชภาคภูมิใจ ย่าโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราช กระทั่งเรียกชื่อจังหวัดนี้ว่าเมืองย่าโม นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมาโคราชคือต้องลอดซุ้มประตูชุมพลที่อยู่หลังอนุสาวรีย์เชื่อกันว่าหากลอดประตูนี้หนึ่งครั้งจะได้กลับมาโคราชอีกในไม่ช้า ถ้าลอดสองครั้งจะได้ทำงานหรือมาอยู่ที่โคราชถ้าลอดถึงสามครั้งจะได้คู่ครองเป็นคนโคราช สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ใกล้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีคือพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าคังพาซาจอมจุราง พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ และวัดพายัพและยังมีสวนสาธารณะที่เรียกสั้นๆว่าสวนลัก คุณเป็นคนจังหวัดไหนคะ เป็นคนโคราชค่ะ ถ้าเคยไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไหมคะ เคยค่ะ เคยส่วนมากเวลาไปจะไปทำอะไรคะ เอ่อไปไหว้สักการะค่ะ รู้เรื่องราวของท่านย่าโมมากแค่ไหนคะ เอ่อรู้ว่าท่านเอ่อเป็น เป็น เป็นคนที่อะไรอะกอบกู้ โคราชมั้ง คุณเป็นคนจังหวัดไหนมาคะ จังหวัดราชบุรีค่ะ มาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาได้ไงคะอ่ามาตามแฟนมาอยู่ เคยไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไหมคะ ไม่เคยค่ะ แล้วรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวท้าวสุรนารีไหมคะ อ่าพอรู้นิดนิดหน่อยหน่อย รู้ได้ยังไงคะ แฟนเล่าให้ฟัง ค่ะ ขอบคุณค่ะ